ไปสำหรับสูตรเก็บไว้ จะยั้งเล่นยูเนาะค่ะฮอดสิ้นเดือน เออ อาจจะเปลี่ยนเกมเลยก็ได้เพราะว่าเริ่มเบื่อเกมเสือละหาเล่นเกมอื่นแน่เนาะ เดี๋ยวขอเบื้องก่อนเนาะค่ะว่าเกมไหนเป็นตะเล่นเกมไหนมันแตกดี เราก็จะไปหาสูตรหาเวลาเนาะ โอเคพ่อเมื่อใดเดี๋ยวูนะกสิมา แจ้งให้ทราบ เออ สวยโอ้โหแต่ว่ามันเป็นไม่บาดอะมันเอี่ยงกันนักหนากระท้องไม่บาดวะฮคุณหวยเด้ ไปสิบเก้าแปดเจ็ดโอเคได้ไว้อยู่เฮ้ย ขอไว้หลาย ๆบ่ได้บอใบ่บาทเนี่ยบ่ค่อยเข่าปันไดเนาะไว้เนี่ยส่วนมากมันสิแตกให้เนาะค่ะบัตรพรอไม่ปกติเนี่ยโอเคสิบบาทบัตรพรอไม่ปกติแม่งเสือกเข่าดี เออแปลกบ่สุนขกับว่ามันแปลกคือกันนะ เพราะเขาใส่ไม่สิบบาทเนี่ยไว้เนี่ยเข่าดีโลกะ บ่ค่อยแตก เออ สวย โอ้โห เอ้ยอ้าวก่อนท้องว่ะ สวย หนึ่งแถวแล้ว อย่าว่า เฮ้ยก็เอาที่ล่ะมา สวย เฮ้ย อีกสามก็คงจะหวังสูงไปเนาะคะ่ะ เพราะว่าก่อนท้องกับยกนี่เข่าโคตรยาก มีโอกาสได้เข่ายกอยู่เนาะ แต่ว่าก่อนท้องนี่บอทันได้เคยเข่าแบบเต็มช่องเลย โอกาสโคตรหน่อยอ่ะ เอาง่ายๆ ซูเปอร์เมกาวินค่ะหกร้อยบาทเชี่ยโคตรเอาอ่ะเจ็ดเคเจ็ดร้อยแล้ว ไป ขออนุญาตปรับไม่เป็นบาทหนึ่งต่อนะคะเพื่อที่จะลงไปเก็บไว้ไหมโอเค เออขอไว้หลายๆโอ้โห ไว้ ไว้มาสวย ไว้มาโอ้โห ขอไว้ดิ ขอไว้ดิ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 นั่นละกัวเต็มช่องแท้ เออ นั่นละ โอ้เอออืมเปิดไปกับวิน เอาเข้าไป เก็บไม่ค่ะ สภาพ บัดเพาะแบบไม่ปกตินี่เขายากเขาเย็นบัดเพาะเก็บไม่บาดเนี่ยเก็บไว้เนี่ยมันคือเข่าดีแท้ ไปวมา ไวมา ไวมาอีก ไวมาดิ บอกเขาเลย อย่างวันเนี้ยยา เออโอ้โหจ้องจะสิเต้นอีหยังวันเนี้ยไวมาดิ ยา เออโอ้โหมันม่ต้องยึกก็ได้นะม่ต้องยึกให้แบบไปเก็บไม่ก็ได้นะ สภาพ โอ้โห โอเค ไป ดันเลยค่ะ 20 บาท มาดิ มึงมาดิเนี่ย โอ้โห บัดพอแบบอยากให้ม้าบ่ม้านะ เออ ไว้มา เออ ก้อนท้องสวยงาม โอ้โห โอเคค่ะ ตอนนี้ก้อนท้องแตกได้มา400 บาทเนาะพันหนึ่งแล้ว สวยงามไปค่ะ ไม่ที่สิบ ว่าสนใจละเออ ยกมาจังไหน เออ นั่นละ โอ้โหยกมาอีกว่ะยก นั่นละมาสี่อันละ โอเค อีกสอง ขออีกสอง โอ้โห มันจะซีบ่เต็มช่องไงอ่ะพันหกแล้วค่ะ ไป เก็บไม่เก็บไม่ 30สิบอกว่าบอซีเรียสกับบะได้นะเพราะว่าซีเรียสแบบเซ็งอะขิวอะนี่อย่างเสียเออ อาการมันเป็นยังไงทึ่สูสวย ยา เออ เออ สวยเดไว้สองตัวอีกสิบครั้ง ยาเต้นกับพอเจ็ด เออหกห้ามาดิไว้สี่สามเออโอ้โหอีกอันเดียวสองโอ้โหก้อนท้องเขา่าเออยี่สิบบาทค่ะ ไป โอ้โหยาเออนั่นละโอเคพันเจ็ดไปขออนุญาตดันไม่สูเลยเนาะค่ะ เป็นหกสิบบาทก็แล้วกัน ปกติต้องใส่สสี่ิบเนาะขอสู่บ้างเลยดึกนะ สวย สวย เออ60 บาท มาดิ สมมาสมมา มาดิ ของงามๆเลยดิ แตกนอกก็ได้มาก็ขออย่างหลายเลยคูณสิบอะไหลลงมาเล่นก็ได้มาสมมา โอ้โหพวกเขาโอเคสองหนึ่ง ศูนย์โอเคไปอีกสิบไม่สภาพบ่อเข่าเลยว่ะ สวย ไว้มันก็เข่าหลายแท้บัดกูเล่นแบบไม่งยเนี่ยบัดเล่นไม่บาดไว้มันบ่เข่าเลยนะ สวยเออ นั่นละมา ได้สมก็เอาบิ๊กวินก็เอาเนาะค่ะมานั่นละมาจากอันละหาอัน สวยงามโอ้โหสองรอบได้เลยร้อยแปดสิบบาทคูณสิบเนาะค่ะเป็นพันแปด พอแตกต่างระหว่างเกมงัวกับเกมเสือนะคะเกมงัวเนี่ยหามันหมุนเรามันบอลลล็อกกัน จนกว่าสิแตก มันสิหมุนโลไม่ให้เรื่อยๆ แต่ว่าเกมเสือเนี่ย เออคือมันล็อกไว้แล้วเนาะ ไปเก็บไม่บาดไม่แล้วค่ะ เกมเสือก็คือมันล็อกไว้แล้ว หากสมมติว่ามันล็อกสม อ่ะ มันก็สิซุ่มได้สม เออ แบบที่หนูนะว่ามันเร็วดีกว่านะคะ แบบงัวโอ้โหกลัวมันสิหมุนให้ไม่ฮะมันบอกเขากับมุนยุ่งสั่นละโอเค เออ เออ รุ่นตะไว้เนาะ เอาไว้มาบอโอเค มา เอาไว้มา เอาไว้มา อีกสิบครั้ง เออ โอ้โห เชื่ออย่างวันเนี่ย ได้ก้อนท้องสองแถวสี่สิบบาทไม่ได้ดีใจเลยนะ ย้อนอย่างบัดเพราะมาใหญ่ๆเนี่ย ก้อนท้องพวกให้เขา เออ น่ะ ไปอีกแล้วโอ้ สภาพซีข้างย่ายาเต้นกับพอสองย่ามาเออไปค่ะร้อยหนึ่งโอเคออโต้สิบข้างคือเก้าแล้วค่ะเดี๋ยวดูนะจะลองเอาไปปรับใส่กับเกมงัวเบิงไแต่ว่ากับไส้สูตรเดียวกันอยู่แล้วนี่ว่ะไม่ต้องปรับอะไรนะคะตอนหนูน้ำ่าเล่นเอ่อเก็บไว้กับเกมงัวเนาะเกมงัวนี่กดใต้ไม้ธรรมดากับพอแล้วสองพันบาทเนาะค่ะ เคสี่พันหาแล้ว มาดิ เออร้อย ไปสองร้อยค่ะ ใส่สองร้อยในช่วง เอ่อสี่พันถึงห้าพันเนาะโอเค สวย สวยใส่ตะไว้ใส่ตะไว้เลย โดดเห็นไหมมา ขียวอ่ะสวย สวย มาดิ โอ้โหยาวายาวาโอ้โหเชี่ยอย่างวะเนี่ยไปห้าสิบไม่ถูกท้าย เบิดกับเบิด เซาเซาโอ้โห โอเคเออบ่เข่าเลยว่ะสภาพ สวย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 ขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันไว้คลิปหน้าเนาะสำหรับมืนอนี้ สวัสดีค่ะ